สวัสดีครับ ผมอัศนีครับ วันนี้นะครับผมจะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับ Hilton ฟรี Wi-Fi กับ Booking.com ไปด้วยกันไม่ได้อะหลาย ๆ คนหงหัวข้อมา ทำไมเปิดหัวข้อมาเช่นนี้ หัวข้อช่างรุนแรงเหลือเกิน พูดกันตามความจริงนะครับ อันนี้เป็นประสบการณ์ตรงจากผมนะครับ ดังนั้นแต่ละคนอาจจะมีประสบการณ์ที่ไม่เหมือนกัน ดังนั้นนะครับ ลองใช้วิจารณญาณกันนิดนึง อย่าเชื่อทั้งหมดที่ผมพูดนะครับ แต่ก็เอาไว้เป็นเเรื่องของการป้องกันหรือเป็นเรื่องของการพิจารณาแล้วกันนะครับ เมื่อประมาณวันที่ 26 ครับ ผมได้ไปเช็คอินที่โรงแรมฮิลตันที่เวียนนาครับ ก็ด้วยความว่า เอออยากจองผ่านเว็บไซต์ booking.com อ่ะผมเป็นสมาชิกของ loyalty โปรแกรมของ อ่ะ เปิดนิดนึงนะ ผมเป็นสมาชิกของ loyalty โปรแกรมออของ Hilton HH Owner อยู่แล้ว เป็นระดับอะไรไม่รู้แหละ แต่ว่าเป็นสมาชิกอยู่แล้วนะครับ ก็เลย ไม่ตอนครั้งแรกเนี่ยผมไม่ได้กะว่าจะต้องไปใส่สมาชิก loyalty โปรแกรมเข้าไปตั้งแต่ครั้งแรกที่จองที่ booking.com ซึ่งปกติเนี่ยมันทำไม่ได้อยู่แล้ว เพราะ booking.com ไม่มีช่องให้ใส่ ถูกไหมครับ จะมีช่อง request เล็กๆน้อยๆที่ใส่เข้าไปได้ ทีนี้ผมก็ไม่ได้คิดอะไรครับ ผมก็จองผ่าน booking.com ไปแล้วก็กะว่า เนี่ยจะเอาตัวเนี้ย ไปยื่นในไปยื่นที่หน้าฟอนต์เอาเลยแล้วกันตอนเช็คอินอ่ะก็ไม่เป็นไรครับ ผมก็เลย ไปเช็คอินในวันนั้น วันที่ 26 แล้วก็ไปเข้าที่โรงแรม เข้าไปที่ห้องพัก เปิดคอมพิวเตอร์ขึ้นมากะฟรี Wi-Fi สิ่งแรกที่เจอครับคือคำว่าฟรี Wi-Fi นั้นไม่มีอยู่จริงครับอะทุกคนงง ทุกคนงง คืออธิบายนิดนึงก่อนว่า l o ู a ที่โปรแกรมเนี่ย ของโรงแรมในเชนใหญ่ๆเนี่ยอย่างเช่นแอดคอร์ก็จะมีเลอร์คับแอดคอร์ใช่ไหมฮะ ISG เขาก็จะมี Inter ISG Reward ครับอ่ะอ่ะ HH อ่า Hilton ก็จะมี HH Honor อ่า HH Honor อ่าของเขาอยู่ นะครับอ่า Hilton HH Honor ของเขาอยู่นี่เป็นแอปมือถือ ซึ่งแต่ละเครือข่ายเนี่ย ก็จะไม่เหมือนกัน ทุกคนก็จะตั้งคำถามว่า อ้าวถ้าจองผ่าน booking.com ทำไมถึงใช้ r o y a l t y โปรแกรมไม่ได้ล่ะ ผมก็งง ก็เลยลงไปคือตอนเด็ดๆอาจจะเล่างงนิดนึง หลังจากนั้นนะครับผมหลังจากได้ไวไฟผมก็งงว่าอ้าวไม่ได้เกิดอะไรขึ้น ก็เลยลงไปที่ฟอนต์ลงที่ล็อบบี้ของโรงแรม ถามเขาว่า เออผมเป็นสมาชิกอยู่นะทำไมผมไม่ได้สิทธิ์ในการใช้ฟรี Wi-Fi ล่ะเพราะเขาบอกว่าทุกคนที่เป็นสมาชิกของ H Owner จะสามารถได้รับสิทธิ์ฟรี Wi-Fi ในห้องพักมันจะเป็นสปีดไหนอันนี้ผมไม่ทราบละแต่ว่า อย่างน้อยๆต้องได้รับสิทธิ์ฟรี Wi-Fi ในห้องพักแน่นอน เพราะผมก็คงไม่อยากลงมาเล่น อ่ะมันมีฟรี Wi-Fi ที่นึงคือฟรี Wi-Fi ที่ล็อบบี้ ผมก็คงไม่อยากไปเล่นที่ล็อบบี้ถูกปะผมก็เลยตัดสินใจว่าโอเคงั้น ลงไปบอกฟอนซิว่าฟอนเขาจะให้ไหม พอยื่นบัตรปุ๊บแล้วก็อ่ะห้องรูมนัมเบอร์อะไรผมก็บอกรูมนัมเบอร์อ่บอกเลขที่ห้องไป แล้วก็ยื่นบัตรให้เขาดู เขาตอบกลับมาถามว่าผมช็อกเหมือนกันเขาบอกว่า ถ้าคุณจองผ่านเว็บไซต์ที่เป็นเอเจนซี่ไม่ได้จองตรงกับเว็บไซต์อิลตัน เขาไม่สามารถให้สิทธิ์ฟรี Wi-Fi และไม่สามารถเก็บแต้มเข้า t o y a l t ้โปรแกรมได้ครับ อ้าวเอาละสิทำไงอะ่ะ ก็ไม่ได้เล่นครับ วันนั้น ก็เศร้าๆ กลับไป ทีนี้ผมก็เลยเป็นข้อที่สงสัยต่อมาว่า อ้าว แล้วถ้าเป็นโรงแรมอื่นล่ะอ่ะ เป็นใกล้ฮิลตันหรือเปล่า เอออาจจะเป็นแค่ฮิลตันหรือเปล่า ก็เลยลองอีเมลไปถามโรงแรมอื่นๆ เช่นแอดคอร์อินเตอร์คอร์ดิเนตันถามเขาว่า แล้วถ้าผมจองผ่านเว็บไซต์ข้างนอก booking.com อะไรก็ตาม ผมจะได้สิทธิ์ loyalty สิทธิ์ของ loyalty level ไหมเช่นอ่ะ อย่างนี้ผมเป็นบัตรทองของเลอร์คับแอดคอร์อยู่ ถ้าถามถามว่า สิทธิ์ที่ผมได้คือผมจะต้องได้รับ อัพคลาสห้องฟรี 1 ชั้น1 1เลเวล1ระดับ ผมจะได้ไหมคำตอบของเขาตอบมาจบตั้งแต่ตอนแรกแล้วครับ ถ้าคุณจองผ่าน booking.com คุณจะไม่ได้รับสิทธิ์ในการสะสมแต้ม ดังนั้นสิทธิ์ที่ได้จากการบัตร loyalty โปรแกรมพวกนี้คุณก็จะไม่ได้ด้วยอ้าววันนี้นะครับผมก็เลยอยากจะทำวิดีโอมาให้เพื่อนๆนะครับได้ตระหนักกันนิดนึงว่า ถ้าเราจองผ่านเว็บไซต์ booking.com เราอาจจะสูญเสียสิทธิ์บางอย่างใน loyalty โปรแกรมไปนะครับแนะนำว่าถ้าเราต้องการจะใช้สิทธิ์พวกเอ่อโกหรือสิทธิ์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้จองผ่านเว็บไซต์โดยตรงของโรงแรมนั้นดีกว่าอ่ะแต่ลองมาเทียบข้อดีข้อเสียกันนะครับ เช่นจองผ่าน booking.com free cancel ราคาบางอย่างถูกกว่าอันนี้อันนี้ต้องเทียบกันนะฮะแต่ถ้าจองผ่านเว็บไซต์ของโรงแรมโดยตรง 1. บางครั้ง เราอาจจะได้รีเควสห้องที่ดีกว่า แต่นี่ขึ้นอยู่กับการต่อรองและการพูดคุยกันของเรากับโรงแรมนะฮะดังนั้นออย่าอย่าตรงนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องอที่ตายตัวนะก็ลองไปพิจารณาดูถึงข้อดีข้อเสียแล้วกัน แต่สำหรับผมนะครับ ถ้าจานจองฮิลตันในครั้งต่อไปผมคงจะไม่จองผ่าน booking.com แล้วเพราะว่าไอสิทธิ์ฟรี Wi-Fi เนี่ยมันอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่ว่าเวลาเราไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยเราก็อยากจะคุยกับเพื่อน หรืออยากจะแชทหาคนอื่น แต่ว่ามันลำบากมาก มันก็ไม่ไหวใช่ไหมครับ อ่ะ อันนี้แล้วแต่ว่าแต่ละคนจะจัดการแล้วก็ดูแลยังไง วันนี้ผมก็มีทริปสำหรับการจองเพลงเท่านี้แล้วกันครับ เอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ สำหรับวันนี้ผมอัศนีขอลาไปก่อน สวัสดีครับ